นก็ขอญาตทักทายทีนะครับทีมงานคนแล้วก็ท่านฟังท่านครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือครับ ครับ เหตุการณ์ผ่านมาประมาณสิบห้าปีละเอ่อก่อนก่อนเข้าเรื่องผมนิดนึงนะครับอันนี้แสงมาสะท้อนไหมครับ ไม่ครับ หน้าคูชัดดี หน้ามืดหน้าอ่าโอเคใหญ่ชัดนะครับโอเคจะได้เล่าเลยไม่เคยเล่าในรายการใครแบบเห็นหน้าเป็นขนาดนี้ จริงแต่ไกลเลยโอเคครับ เป็นวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดรายการของเราทั้งคู่เหมือนกันนะครูใช่ครับผมก็ไม่ชินนะคือผมไลฟ์ในช่องตัวเองอ่ะ มันคือผมเป็นคนพูดฝ่ายเดียวไงครับ แต่วันนี้มันเหมือนกับการเรามานั่งคุยกันเนี่ยไม่ชินจริงๆไม่ชินเลยอืมครับก็เลยถือว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับได้ครับ โอเคเหตุการณ์ผ่านมามาสิบห้าปีครับ น้องคนที่เล่าเรื่องให้ฟังอ่ะชื่อว่าน้องมารีครับ นารีติดต่อ แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ ตอนนี้นารีอายุ 28 แล้วย้อนกลับไป เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ตอนนั้นนารีครับ เป็นนักเรียนอายุ13อยู่ชั้นม .1 ที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งครับคราวนี้ตามที่นารีเล่าให้ฟังครับ ลักษณะของโรงเรียนนารีเนี่ย จะเป็นโรงเรียนที่มีอาคารไม้ครับสามชั้น แล้วก็มีสามอาคารโดยแบ่งเป็นอาคารที่หนึ่งจะเป็นอาคารประถม อาคารมัธยมต้นก็อาคารมัธยมปลายก็แบ่งแยกกันไป คราวนี้ในอาคารของอารีของนารีครับ มันจะยกพื้นสูงขึ้นมาประมาณครึ่งเมตรครับ สาเหตุ เพราะว่าใต้ถุนนะครับ มันมีเหตุการณ์คือน้ำ น้ำมันท่วมบ่อยเขาก็เลยใช้วิธีทำใต้ถุนสูง ขึ้นมาเพื่อที่ว่าถ้าน้ำท่วมมันจะไม่กระทบต่ออาคารเรียนอชั้นหนึ่งประมาณนั้นครับข้อนี้ครับ นารีก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองอ่ะเนื่องจากอยู่ชั้นมหนึ่ง อยู่ชั้นหนึ่งของอาคารมัธยมต้นแล้วคราวนี้ ชั้นสองก็เป็นมสองชั้นสามก็เป็นมสามไป มารีบอกว่า วันนั้นครับขณะที่เขาเรียนหนังสืออยู่ เออของผมรู้สึกผมมันกระตุกกระตุกยลงไงครับคนของครูกระตุกเหรอฮะใช่ครับ ผมรู้สึกว่าหน้าจอมันกระตุกเอองั้นอย่างนี้ได้ไหมครูผมรู้สึก Wi-Fi วันนี้ไม่ค่อยโอเค ผมขออนุญาตปิดกล้องได้ไหม ได้ครับน่าจะช่วยได้ระดับนึงแต่ไม่แน่ใจไม่มีปัญหาครับอ่านะครับอ่า่ลองลองลองดูลองดู ไม่แต่จริงๆผมว่าถ้าครูเปิดเปิดเปิด เปิดหน้าจอไปแล้วครูเล่าเล่าไปเลยก็ก็ไม่ติดนะเพราะเท่าที่วีดูไลฟ์ ตอนนี้ก็ไม่ติดนะเพราะว่าไม่กระตุกใช่ไหมครับ ไม่ครับ เนี่ยผมดูอยู่ในอยู่ในหน้าจออีกมือถืออันหนึงก็ปกติดีครูอ๋อโอเคงั้นผมเปิดหน้าจอแล้วกันใช่ครับ แต่เราก็คุยคุยกันไปปกติไม่เป็นไรฮะโอเคครับ ราวนี้อาคารเรียนมันมีเป็นเป็นอาคารไม้สามชั้นใช่ไหมครับครับยกพื้นสูงตัวนารีอ่ะเขาบอกว่าในแต่ละวันครับ กิจกรรมของเด็กในสมัยนั้นคือหลังเลิกเรียนปุ๊บก็จะแวะไปซื้อขนมแล้วก็เดินกลับบ้านกันครับ คราวนี้ก่อนจะกลับบ้านวันนั้นครับ นารีเขาก็จะการเอากระเป๋าสตางค์มา เพื่อดูว่าเขามีเงินเหลือเท่าไหร่จะได้นับนลบนันับ จะซื้ออะไรกินได้บ้างปรากฏว่าระหว่างที่สำรวจอยู่ครับ เงินในกระบอกสตางค์มันตกลงพื้น ครับ แล้วพื้นไม้สมัยนั้นครับมันจะเป็นพื้นเป็นไม้แผ่นๆมาประกอบกัน อืบา็นร่นมันประกอบกันไม่เนียน มันก็เป็นร่องอ่าเหรียญมันก็ตกไประหว่างร่อง ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าวเงินของสมัยก่อน ครับนาดีได้เงินไปไม่เยอะ ในนี่เงินตัวเองหล่นหายไปบาง เหรียญ มันซื้อขนมไม่ได้ เขาเลยกล่าวว่าโอเคเดี๋ยวเลิกเรียนปุ๊บเขาจะมุดลงไปใต้ล่าง เพื่อไปดูว่าเหรียญที่เรา มันตกอะ เงินเหรียญอะไรไม่จะได้เอาเงินไปซื้อขนมครับ ปรากฏว่าระหว่างที่เขารอเวลาครับครับก็รอรอรอรอจนสุดท้ายเลิกเรียนครับ อืเขาก็มุดลงไปด้านล่าง ครับ มุดลงไปแล้วก็พยายามหาเหรียญนะครับ แต่คราวนี้ถ้าใครเคยเจอบรรยากาศที่ต้องมุดไปใต้อาคารเรียนผมคุ้นเคยบรรยากาศนั้นดีครับ ครับเพราะสมัยที่ผมเรียนอาคารเรียนผมก็เป็นแบบนั้นคล้ายๆกัน ถพราะตอนแรกที่เรามั่นใจว่า เฮ้ยมันคือ ตำแหน่งนี้ตอนตอนที่เรามุดลงไปด้านล่างจริงๆเราไม่รู้ทิศจริงๆนะว่าตอนนี้เราถึงตำแหน่งนั้นหรือยังมันเหมือนกันหมดนะใช่มันเหมือนกันหมดครับ เราเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันถึงตำแหน่ง ใต้ห้องที่เราเรียนหรือยังครับตัวนาลีเองเขาก็คานไปเรื่อยๆคานไปเรื่อยๆี่สุดท้ายครับเขาได้ยินเสียงคนพูดเบาๆว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ อืนาลีก็ฮึ ได้ยินเสร็จปุ๊บเขาก็หันไปมองตามตำแหน่งเสียงครับเขาก็เจอเหรียญตกอยู่จริงๆเขาเขาก็ตีใจว่าเฮ้ยเจอแล้วเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนผ่านไอ้ร่องไม้อะครับเพราะในเมื่อเหรียญมันตกมาจากร่องไม้ แต่ว่ามันก็ต้องมองขึ้นไปได้เขาบอกว่าเขาเจอเห็นคนคนหนึ่งมองลงมาเหมือนว่ามาว่ามองลงมาช่วยแล้วบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คราวนี้ แต่อารมณ์ตอนนั้นนาละเอียดครับคือตกใจว่าไม่รู้ว่าใครมองอยู่เป็นคนที่ช่วยบอกตัวเองว่า เฮ้ยอยู่ตรงนี้นะเขาก็ตกใจเขาก็รีบคาออกมาครับ แล้วก็วิ่งเข้ไปบนห้องครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เจอใครเลยอยู่ในห้องนารีก็เลยเก็บความสงสัยว่า เฮ้ยสรุปแล้วมันคือใครที่คอยบอกตำแหน่งให้เมื่อวานเนี่ย ครับ ว่าถัดมาครับ นารีก็ไล่ถามเพื่อนทีละคนเลยว่า เฮ้ย ใครเป็นคนบอกเขาเมื่อวานว่าเหรียญอยู่ตรงนั้นแต่เพื่อนทุกคนก็บอกครับ ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เลย เมื่อวานนี้เลิกเรียนเสร็จฉันก็กลับบ้านเลยไม่รู้เรื่องซะหน่อย อื ทุกคนยืนยันแบบนั้นครับคราวนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมันพูดขึ้นมาว่า โอ้ยมึงมาอย่างเงี้ยมึงโดนผีหลอกแล้วเออผีหลอกมากมองมึงอ่ะครับคราวนี้พอนารีเจอกันครับก็โมโหเลยว่าเฮ้ย ถามก็ถามดีๆทำไมดันมาพูดอย่างนี้ เออ ประกอบกับไอ้คนไอ้เพื่อนที่พูด ก็หัวล้อย้อใส่อีกว่าโอ้ยมึงโดนผีหลอกแล้วแล้วก็หัวล้อย้อครับนารีโมโหครับก็เลยบอกเพื่อนเนี่ยว่าได้ ถ้าโดนผีหลอกงั้นมึงต้องโดนบ้าพอเราพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ มารีครับไปจัดการเอากุญแจของเพื่อนคนนั้นนะครับที่มันใส่ที่กระเป๋าแต่ไม่รู้กุญแจอะไรครับดึงออกมาเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปในช่องนั้นบ้างครับ นารีก็บอกงั้นมึงลองลงไปอยู่บ้างแล้วกัน ดูนี่มึงจะเจอหรือกูไหม เออเอาละท้ายมันทุกแต่นารีคิดผิดครับวีนะครับ เพราะนารีเป็นคนหย่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนจะต้องเป็นคนไปเก็บครับเพราะเพื่อนดันไปบอกครูว่านารีแกล้งเขาเอากุญแจหย่อนไปใต้หน้าครับอ้าว ครูไว้เกมเองบอกว่า ครูบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยฟ้องพ่อกับแม่แน่ถ้าไม่งั้นถ้าไม่อยากโดนไปเก็บให้เพื่อนเอาตัวเองซวยหนักกว่าเดิมอีกเขาตัวเองไม่เก็บอืมคราวนี้นาลีครับก็กลัวจะโดนตีกลัวจะซวยก็เลยอ่ะเลิกเรียนครับก็มุดลงไปด้านล่างที่เด็กแต่คราวนี้ครับตัวนาลีใช้วิธี ที่พัฒนาขึ้นมาคือเอากระดาษเป็นแผ่นๆ ยาวๆเสียบแล้วก็สอดไปตรงร่องนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่า ถ้าฉันมุดไปฉันแค่สังเกตไนแผ่นกระดาษนั้นก็พอครับเป็นวิธีเอาตัวรอดที่เรียนรู้มากขึ้นครับครับคราวนี้พอเราเริ่มมุดไปครับนาลีก็มุดตามไปเรื่อยๆจนเจอกระดาษที่ตัวเองแย่ ลงมาครับ แต่คราวนี้พอหากุญแจครับมันหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ตอนแรกก็พยายามหารอบๆไปนะคิดว่า ตอนกุญแจตกมามันอาจจะกระแทกก้อนหินด้านล่าง แล้วกระเด็นไปตรงมุมไหน เป็นไปได้ แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ตอนนั้นก็เลยคิดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาครับว่า เฮ้ยหรือว่าพวกเพื่อนมันแอบมาเอาไป แล้วก็แกล้งให้เราได้ถึงฟรีๆครับอ่าตอนแรกคิดแล้วเลยแต่คราวนี้ครับ ความคิดมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าทั้งั้งตอนนั้นที่กายคิดว่าเฮ้ย ถ้าเพื่อนเราไปงั้นฉันต้องรีบมุดไปมาไปเอาเรื่องเพื่อนคนนั้นครับปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนใครกึกกึกกึกกึกึอะไรสักอย่างอยู่ไกลๆนาลีก็เลยหันไปมองค่ะเจอนักเรียนหญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนกำลังคานอยู่ปลายล่างครับด้วยความที่ด้านล่างมันสว่างไม่เท่าไหร่แล้ว ก็เห็นไม่ชัดว่าใคร แต่ด้วยความที่ใส่ชุดนักเรียนครับ ก็มั่นใจเลยว่าเฮ้ยคู่กรณีฉันนะมีคนเดียว ก็คือไอ้เพื่อนคนนี้ครับชัวร์เลย มันแอบลงมาเอากุญแจก่อนแต่มันยังไม่ทันหนีได้ มันก็เลยพยายามตามหนีอย่างนั้น ครอานาลีพอเห็นนั้นปุ๊บตามตามครับ เด็กหญิงคนนั้นที่ใส่ชชดนักเียนคนนั้นก็คานหนี นาลีก็คานตามตามตามตามตามตาม แต่คราวนี้ นาลีกำลังใกล้ถึงผู้หญิงคนนั้นนะครับ แต่ก็สะดุดกึกเพราะได้ยินเสียงจากด้านนอกตะโกนบอกว่า เฮ้ยนาลีกูเจอใุจกูจะวะจะกลับบ้านแล้วเนี่ย เออ แดรี่หันไปมองด้านข้างครับ ซึ่งมันจะเป็นนอกอาคาร เพราะตอนนี้ตัวเองอยู่ใต้อาคารครับ เจอไอ้เพื่อนของตัวเองที่นาเดียกุญแจหย่อนลงมาครับอยู่ด้านนอกอแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งนาเดียก็เอ้าใครเพื่อนคนนี้มันอยู่ข้างนอก และไอ้ข้างหน้าชั้นอาคารก็เลยหันกลับไปมองครับปรากฏว่าไม่เจอผู้หญิงในชุดนักเรียนอะไรแต่สิ่งที่เจอต่อมาแล้ว รู้ว่าตัวเองไม่ได้คิดไปเอง คือเจอกุญแจตกอยู่ตรงหน้า แสดงว่าผู้หญิงที่คาอยู่ด้านหน้าเอากุญแจนั้นไปจริงอืมๆแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนนาลีไม่รู้คราวเนี้ย นาลีก็เลยบอกว่า เฮ้ยเอากุญแจออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีคนอยู่จริงๆนะเว้ยเมื่อกี้กูเจอคนอยู่ใต้นั่นจริงครับส่วนพวกเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่เห็นใครเลยกูเห็นมึงอยู่คนเดียวเนี่ยเออเออคราวนี้นาลีก็แล้วใครว่าอยู่ด้านล่างแต่เขาบอกว่ามึงลองคิดตามนะ มหย่อนุแจมตรงนี้แล้วก็เอากระดาษเสียบไปตรงนี้กุญแจมันต้องอยู่ตรงนั้นไงกุญแจมันจะไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ใช่ทำมันไปแล้วไงทำมัมันมีไปแล้วมาจริง ๆ เออคราวนี้มารีต้องยาบอกว่ามึงไม่เห็นกันจริงๆเหรอตอนที่มึงก้มมาเรียกเนี่ยมึงเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับไม่มีใครเห็นครับ ทุกคนยังยืนยันว่าไม่เห็นพอเราเจออย่างนั้นปุ๊บนารีก็เลยรีบกลับบ้านก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอนารีกลับบ้านเสร็จปุ๊บวันต่อมา ใจครับ ให้เพื่อนทุกคนนะครับ ในกลุ่มรวมถึงไอ้คนที่นาลีดอนงแจงด้วย อืจากการในการนาลีเล่าเรื่องเมื่อวานนี้ที่เจอทุกอย่างให้ฟังหมดเลยครับ ว่าเมื่อวานเนี่ยเจออะไรบ้างเล่าทีกอย่ให้ฟังนาลีก็เพื่อนเขาเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ย ลองแบบนี้ดูไหมเรามาลองเล่นผีถ้วยแก้วดูครับ เพราะว่าวันนั้นเน่ะเพื่อนในเพื่อนคนที่แสดงที่เห็นเนี่ยครับเขาเคยไปนอนห้องพยาบาล แล้วเคยเจอกระดานผีถ้วยแก้วอยู่ครูห้องพยาบาลยึดมาจากนักเรียนคนหนึ่งครับพอเราเพื่อนบอกงั้นปุ๊บทุกคนก็บอกเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันอยู่ในห้องพยาบาล แล้วจะเอามาอย่างไงทุกคนคิดตอนนั้นแค่ว่า อยากจะรู้ว่าแล้วมันจะเอายังไงดีวะทุกคนเลยวางแผนว่านารีมึงเป็นคนต้นคิดกับเรื่องนี้ดังนั้นมึงต้องเป็นคนไปเอากระดานนั้นมาให้พวกเราเพื่อมาทดลองกันเอาอีกแล้วโดนที่บอกแล้วมึงจะทำยังไงอ่ะเออทุกคนก็เลยบอกเอางี้ มึงแก้งปวดท้อง มึงแก้งปวดท้องเลย แล้วคราวเนี้ยครูห้องพยาบาลก็ใช้มึงนอนในห้องพยาบาล อืพอครูเขาไปกินพักกลางวันกินข้าวมึงก็จะการเอากระดานแดงพวกกูก็แค่นั้นครับแลวงูด้วยภาวะจำยอมครับด้วยความที่ถ้าไม่ทำเพื่อนก็จะหาว่านาลีโกหกครับอ่ะนาลีก็เลยโอเค ฟอมว่าปวดท้องแล้วก็ไปนอนในห้องพยาบาล อ่า พอถึงเวลาพักกลางวันครับอ่าครูห้องพยาบาลก็ไปกินข้าวจริง นาลีก็จะการเอากระดานนี่ยะครับที่คุณครูยืมจุกใครมาไม่รู้ครับเอาไปให้เพื่อนที่รออยู่แล้วตัวเองก็นอนในห้องพยาบาลต่อไปจนครูห้องพยาบาลกลับมาครับ นาลีก็บอกว่าหายปวดแล้วครูขอกลับไปเรียนนะครูก็บอกเอาเข็งกลับไปได้ไม่มีปัญหาเท่านี้ครับ พอเราเลิกเรียนทุกคนก็นัดกันว่าพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้าแล้วกันแล้วเจอตอนเช้าเลย เพื่อจะมาลองเล่นผีด้วยแก้วกันคราวนี้ครับ ฮารีมีหน้าที่เพิ่มเติมขออนุญาตติดน้ำนีดได้ครับครูฮารีครับนารีมีหน้าที่เพิ่มเติม คือต้องเป็นคนเอาแก้วมา ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนเตรียมทูบมาส่วนกระดานมีแล้วทั้งกลุ่มที่นัดกันมีทั้งหมดหกคนครับนัดเจอกันที่โรงเรียนตอนหกโมงเช้าครับคราวนี้ที่โรงเรียน ถ้าเกิดใครนึกถึงโรงเรียนในสมัยก่อนได้ครับ มันจะเป็นโรงเรียนที่อาคารเรียนก็ส่วนอาคารเรียนส่วนห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมันจะแยกออกไปอีกที่นึ่งต่างหากและในห้องน้ำห้องส้วมพวกนั้นน่ะใช่ใช่ที่แยกไปอย่างเช่นห้องน้ำหญิงก็จะมีห้องน้ำย่อยภายในประมาณสิบห้องประมาณครับ ห้องน้ำชายก็มีย่อยไปอีก ก็นัดเจอครับที่ห้องน้ำหญิงตอนหกโมงเช้าพอไปถึงปุ๊บก็เอากระดานผีถ้วยแก้ววางจากนั้นไม่มีใครเล่นเป็นครับก็ใช้วิธี ฟังฟังมาว่าทำยังไงด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องยังไงก็เอาทูบมาครับ ธรรมดาถ้าเกิดคนที่รู้วิธีคือจะใช้ทูบดอกเดียวในการเชิญแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาไม่รู้ เขาก็เอามาเป็นกำเลย แล้วก็จุดควันก็ขโมงคราวนี้เขาก็ใส่ไปในแก้ว แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไง ครับ ก็เลยพูดเลยว่าวิญญาณที่นาลีเห็นคันใต้ต้นใต้ตึกเมื่อวานเนี้ย ขอให้เข้ามาในแก้วนี้ แล้วเขาก็ควันพูดใส่แล้วก็คว่ำแก้ แล้วคราวนี้นารีกับเพื่อนก็เริ่มถามครับครับถามว่าดวงวิญญาณเป็นใครนารีบอกว่า แก้วมันเลื่อนไปที่นอนหนูแต่เขาก็มั่นใจนะ ว่ามีใครเพื่อน แก้วแกล้งกันแน่นอนครับตอนที่กำลังลุ้นอยู่ว่า ต่อจากนอนหนูว่า มันจะเป็นอะไรอืมคราวนี้วงแตกเขาได้ยินเสียงครูตวาดลั่นเลยครับครับเฮ้ยทำไรกันเออคราวนี้สะดุ้งตกใจกันเลยครับ ก็ มือก็ผวาออกจากแก้ว แก้วก็คว่ำระเนระนาดเลยไม่ได้จบพิธีสาเหตุที่ถ้าก็สาเหตุที่ครูมา เพราะว่าไอ้ควันทูบน่ะที่เด็กมันกำเป็นกำกำมันขโมงออกไปครูก็เลยคิดว่าไฟไหม้หลังโรงเรียนก็เลยวิ่งมา พอเราเจออย่างนั้นปุ๊บสุดท้ายครูตัดสินโดนตีคนละสองทีครับ แต่ตัวนาเลีอ่ะโดนหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าขโมยของในห้องพยาบาล ก็คือไอ้กระดานืีถ้วยแก้วออกมาครับผมก็เลยโดนทำเวรตอนเช้าด้วยนะครับคราวนี้วันรุ่งขึ้นครับ ตัวนารีเนื่องจากตัวเองต้องโดนทำเวรตอนเช้า ก็มาตั้งแต่หกโมงเช้าเลย เพื่อที่จะไปทำเวรโดยอย่างที่บอกครับว่า ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมหนึ่ง ชั้นสองเป็นมสองชั้นสามเป็นมสาม ครับ นารีก็ขึ้นไปชั้นสามชั้นบนสุดครับ ให้นึกอย่างนี้ ทางเดินขึ้นชั้นบนอ่ะ มีบันไดทางขึ้นทางเดียว แล้วเวลาเราเดินไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นห้องมสามทับหนึ่งมสามทับสองมสามทับสามจนสุดทาง สุดทางมันก็จะเป็นทางกั้นมันเป็นระเบียบประมาณว่าถ้าเราไปอยู่สุดทางกั้น เราก็ถึงโงกหน้ามองนู่นมองนี้ได้ครับนะครับคราวนี้พอนาลีขึ้นมาถึงห้องพยาบาลครับด้วยความที่ตัวเองเซ็งๆ ว่าเฮ้ย โดนอีกแล้วว่ะเพราะคุณมีฟังดูนาลีซวยมาตลอดเลยนะใช่ครับตั้งแต่เริ่มเลยเออใช่คราวนี้ก็เลยเกิดการเซ็งๆว่าอะไรวะ คนอื่นก็เล่นด้วยกันอ่ะ แล้วก็ต้องการแค่ับพิสูจน์อ่ะตัวต้องมาโดนทางเวรคนเดียวอีกแล้วอารมณ์เซ็งหนักกว่านั้นคือตอนที่เดินขึ้นไปชั้นสามจากห้องแรกมันห้องพยาบาล เปิดประตูเข้าไป ปุ๊บ เจอกระดานผีถ้วยแก้ว แก้วตัวเองวางอยู่อารมณ์เซ็งเริ่มมาเลยเฉพาะไอ้กระดานเนี้ยตัวเองเลยสวยขณะนั้นก็เลยเอาแก้วเขาคว่ำแล้วก็ถูกับกระดานเล่นถูกับไม่ได้เชิญอะไรทั้งสิ้นอ่ะเพราะว่าเนี่ย สวยเพราะอันเนี้ยสวยเพราะเนี้ย ขณะที่กระลาวมีถูอยู่ครับครับ เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนด้านหลังมันมีเงาใครเดินผ่านไป นาลีก็เฮ้ยหรือว่าเพื่อนมาแต่เช้ามาช่วยทำเวรวะ โอทีเน่ดีมาก นาลีก็เลยเดิน อาวานแก้วเสร็จเดินไปนอกห้องครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดกระเรียน เดินอยู่ด้านหน้าครับ ก็เลยเฮ้ยหรือว่ารุ่พี่ขึ้นมาวะ ก็เลยตะโกนเรียกพี่พี่คะ พี่ทำไมพี่มาแต่เช้าเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนนั้นไม่หันแล้วก็ไม่ตอบ นาลีก็เฮ้ยรุ่นพี่คนไหนอ่ะก็เลยใช้วิธีเดินเข้าไปเพื่อจะไปเรียกใกล้ๆปรากฏว่าเดินเข้าไปจะไปเรียกใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็เดินเร็วขึ้นนาลีเลยตัดใจวิ่งครับวิ่งจะไปจับไหล่ผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงในชุดนักเรียนคนนั้นครับ พอราเหมือนรู้ว่านาลีวิ่ง ตัวเองวิ่งเลยนาลีก็สะดุ้งเลย ว่าผู้หญิงหน้าวิ่ง แต่คราวนี้มันไม่จบแค่นั้นคือผู้หญิงคนนั้น วิ่งวิ่งจนถึงระเบียงปุ๊บกระโดดลงไปเลยเฮ้ย มารีก็ช็อกมีครับว่าเฮ้ยกระโดดครับคนกระโดดตึกคนกระโดดตึกเออเก็วิ่งไปจนถึงระเบียงแล้วก็ชะโกหน้าไปมองครับ ครับ ไม่เจอไม่เจอว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าครับอคราวนี้พอไม่เจออะไรเลยตัวเองก็เลยเฮ้ยเจออะไรวะก็เลยหันกลับครับ เพื่อที่ว่าจะเดินกับโยกพยาบาลครับซ้ายมือ นาลีมันเป็นต้นไม้ ขนาดใหญ่เยอะมากครับ เพราะว่าตอนนี้ธรรมดาแล้วตอนที่นาดีเดินไปอะครับ ซ้ายมือจะเป็นห้องเรียนขวามือจะเป็นต้นไม้คราวนี้เวลาสุดระเบียงแล้วนาดีหันกลับซ้ายมือจะเป็นต้นไม้ ขวามือจะเป็นห้องเรียนตาเหลือไปมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยหันไปมองเจอผู้หญิงคนหนึ่งแฝงคออยู่ตรงนั้นอุ้ยสองะนั่นะนาลีช็อกเลยครับช็อกแล้วก็สลบไปตรงนั้นเลยเขาโนาลีบอกว่ามันรู้สึกป่วยทีอ่ะ คือตอนมีครูอ่ะมาปลุกนาลีเธอเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรพอที่พลานาลีตื้นขึ้นมา ครับ ก็อุ้ยพูดเลยมันเจอเจอผู้หญิงเจอผู้หญิงวิ่งแล้วก็กระโดดลงไปกระโดดลงไป แล้วก็เจอแขวนคออยู่ตรงนี้ก็พยายามชี้หนูนี่ต้นไม้ครับแต่ปรากฏว่าครูก็บอกใจเย็นๆนาลีไปห้องพยาบาลก่อนไปใจเย็นไปคุยกันที่นู่นสรุปแล้วก็พานาลีไปครับ แล้วก็บอกนาลีว่า โอเคใจเย็นๆนะ ไม่มีอะไร มันไม่อะไรงั้นเลย พยายามพูดกล่อมครับ แต่สุดท้ายครูก็ไม่บอกอะไรเลย ว่านาลีสิ่งที่นาลีเห็นคืออะไรครับ นาลีก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟังครับ ครับคราวนี้พลาเล่าให้คุณแม่ฟังด้วยความที่คุณแม่ครับรู้จักกับเจ้าหน้าที่ทานรงเอออะไรในนั้นก็เลยไปถามคำตอบที่ได้คือ น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับ ครับ ซึ่งย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วอะเขาอะมีต้องบอกว่ามีสัมพันธ์เกินเลยกับครูผู้ชายคนหนึ่งในโรงเรียนนี้เป็นครูหนึ่งคนหนึ่งครับ แล้วครูหนุ่มคนนั้นนะครับเขาก็สัญญิงสัญญากันว่าเดี๋ยวอะเราจะไปอยู่ด้วยกัน ครับ แต่ต่อมาครับครูหนุ่มคนนั้นน่ะเขาทำเรื่องขอย้ายไปสอนที่อื่นแล้วก็ไม่บอกตัวเองคนหนึ่งเออ แล้วสมัยก่อนย้อนไปหลายปีที่แล้วอะครับครับไม่มีทางเลยที่คนคนหนึ่งหายตัวไป แล้วจะตามหากันได้ง่ายอืมๆมันไม่มีโทรศัพท์ขนาดนี้นะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยครับดังนั้นการที่คนคนหนึ่งหายตัวไปอะแล้วไม่มีคนไหนเขาตามไม่ได้เเมื่อตามไม่ได้เสร็จปุ๊บด้วยความที่เขาเครียดด้วยความที่เสียใจ สุดท้ายก็เลยแขวนคอเสียชีวิตครับ แล้วคราวนี้ในวันที่ผู้หญิงคนนั้นทำลายตัวเองครับ มันคือวันศุกร์จนไม่มีใครรู้แล้วด้วยความที่ต้นไม้มันลกมาก แล้วตัวเองเนี่ยใช้วิธีเอาเชือกไปแขวนแล้วก็กระโดดจากตรงระเบียงชั้นต่างตรงนั้นนะครับ คราวนี้ด้วยความที่วันนั้นเป็นวันศุกร์มันจึงไม่มีใครพบพ่อแม่เขาก็ร้อนใจอยู่ลูกสาวหายตัวไปก็พยายามตามหาแต่หาไม่เจอจนสุดท้ายคนมาเจอสุวรรณจันทร์ ในสภาพที่ ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแล้ววอมมันเปลี่ยนมาอะไรทุกอย่างครับคนเขาก็จะการเอาล่างลงมาครับ แล้วก็เอาไปทำวิธี แต่ก็พยายามปิดข่าวนั้นเอาไว้ ไม่บอกใคร เขาบอกว่าเขาไม่คิดนะ ว่ามันจะมีใครเจอหนักถึงเธออ่ะ ครับคือทุกคนอ่ะ ไม่มีใครคิดเลยว่านาลีจะเจอหนักขนาดนี้นาลีก็เลยสันนิษฐานกันเองกับกับทางเพื่อนแล้วก็กับผมว่า เป็นไปได้ไหมที่วันนั้น เนี่ย เขาโมโหแล้วเขาพูดกับเพื่อนว่าได้ถ้างั้นเดี๋ยวมึงเจอเหมือนกันเลยเนี่ยเจอผู้หญิงคนนั้นด้วยกัน แล้วพยายามพูดย้ำย้ำย้ำย้ำเลยเป็นการที่เหมือนกับว่า มันไปทำให้สื่อกับเขาก็เลยต้องเจอเขาหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเพราะวันนั้นที่เป็นเล่นกระดาษผีด้วยแก้ว แล้วไม่ได้เชิญเขาออกหรือเปล่าจนตอนนี้ครับนาลีไม่มีคำตอบว่าเขาทำไมถึงเจอหนักขนาดนั้นแต่จากเหตุการณ์นี้สุดท้ายนาลีย้ายโรงเรียนนะครับไม่สามารถทำใจในเรียนได้นั้น เออโรงเรียนนั้นได้อีกเรื่องราวที่คุณนาลีฝากมา ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือโอ้คุณนาลีคุณโคตรซวย จะเรียกว่าไงซวยในซวยครับ โอ้ย คือต้องบอกว่าซวยจริงๆนะตั้งแต่ผมฟังตั้งแต่ต้นเรื่องมานะ ตั้งแต่ผมมาเก็บของ แล้วก็พยายามจะให้ แก้แก้เพจดเพื่อน ที่มาหาว่าตัวเองอะโอเวอร์พูดโมอ่ะในเมื่อฉันเจอ เธอไม่เห็นแล้วเธอมาหาว่าฉันโมอ่ะงั้นเธอลงไปหา สรุปกลายเป็นว่า เพื่อนไม่ลงครับ ไปฟ้องครูเออตัวเองเลยก็อ่ะตัวเองก็เออซวยอีกซวยซ้อนซวยซ้อนเนี่ยใช่นะฮะ ครูตีครับ มีคนมานั่งดูในไลฟ์สตรีมมิ่งเราฮะ แล้วบอกว่าเสียงคล้ายครูตีมากเลยฮะ อันนี้เป็นครูตีในความตัวเป็นครูตีหรือเปล่าฮะเป็นครูตีที่ปลอมตัวพยายามให้เหมือนครูตีที่สุดนะครับ นรวิทย์คุูตีเองครับผมนะครับอันนี้มามาเล่าในรายการของคุณวีครับวีตาชาแนลเรามาลองใช้โปรแกรมต่างๆกัน ใช่ครับ ผมต้องบอกว่าแบบนี้นะในส่วนของเรื่องเล่านะเรื่องนี้นะพูดได้คำเดียวเลยคือ สวย ใช่ครับ สวยไม่มีคำอื่นเลยคือสวยอย่างเดียวเลยโอ้โหคนอะไรมันจะดวงโดนอะไรได้ขนาดนั้นนะครูตี โดนซ้ำแล้วซ้ำอีกโดนในโดนเออโดนในโดนคำนี้ไปเลย นะฮะ แล้วก็ ใช่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอยู่คนเดียว แล้วเพื่อนไม่โดนอะไรเลย แล้วดวงวิญญาณนั้นนะฮะสรุปสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ย สุดท้ายคือคนก็ยังเจอเป็นปลาปลายครับยังยังคงเจออยู่ใช่ไหมครูกับ เจอปลาปลายครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเหมือนเขาต้องวนเวียนแบบนั้น เออไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่รุ่นกี่รุ่นก็ยังมีเด็กได้พบได้เจอกับดวงวิญญาณนี้ ที่มาทำแบบนี้อยู่ใช่ถูกครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ ตัวคุณนาลีเองก็ไม่ได้ตัดสินได้แล้ว ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับได้ฮะโอ้โหขอบคุณกุตีมากครับ วันนี้ที่จัดเวลามาเล่าในสุกสเปเชียลของเรานะฮะต้องบอกว่าสเปเชียลจริงๆสำหรับวีคนี้วีคนี้ผมตั้งใจทำสามวันติดเลยครูแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเริ่มสตรีมมิ่งในในส่วนของฝั่งติต็อกแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกแฮปปี้กับติต็อกในส่วนหนึ่งด้วยคือ เฮ้ย เราหาฟังก์ชันที่จะสามารถพูดคุยกับนักเล่าแล้วเห็นหน้าเห็นตากันได้ เสนอทางเลือกให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ฟังในแอปแดงของผมอยู่แล้วก็รวมถึงแอปเนี่ยแอปติ๊กต็อกเนี่ย สามารถมองเห็นนักเล่าได้ด้วย ครับ เออผมว่าถ้าเราถ้าเราพัฒนาฟังก์ชันเหล่านี้ไปให้มันสอดคล้องและทำได้ดี ๆ ในวันข้างหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆครูครับ ผมจริงครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ฟังเข้ามาฟัง สี่สิบหกคนละ โอ้ครับ ขอบคุณครับ อ่านั่นแหละครับ น่าจะมาจากฝั่งคุรีไม่ใช่ครับใช้เข้ามาแล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกเลยนะตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะ ว่าถ้าเราติดตามรายการแล้วนะครับ ผมฝากทุกทุกคนที่ามารับฟังเรื่องเล่า จากนักเล่า กลับไปตามนักเล่าด้วยนะ นักเล่าเสียสละเวลานะฮะ เรียบเรียงเรื่องเล่า ด้วยเสียเวลา ในการเอามาถ่ายทอดในรายการให้เราฟังแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยครับในการกลับไปติดตามให้พี่ให้ครูตีด้วยนะครูตีฝากช่องหน่อยเร็วครับผมก็ตอนนี้นะครับมีช่อง YouTube ครูตีมีเรื่องเล่าครับแล้วก็ช่อง t ิ k t o k ครูตีมีเรื่องเล่าแต่สำหรับ t ิ k t o k จะมีการไลฟ์สดทุกวันพฤหัสครับรบเวลา 21นาฬิกา30นาทีนะครับรบอย่างเมื่อวานนี้จัดรายการไป2ชั่วโมง 20 นาทีตื่นมา